สวัสดีครับ ส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้ผมจะมารีวิวเหรียญเลื่อนยศเหนือดวงนะครับ ของหลวงพ่อพัดบุญยกาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ซึ่งผมได้มาเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับ ซึ่งผมจองมาได้อยู่ห้าเหรียญด้วยกันนะครับ เดี๋ยวมาดูเนื้อหาภายในกล่องกันนะครับว่าเนื้อหาของเหรียญรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวมาติดตามชมกันครับ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 เดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะครับ ซึ่งเหรียญนี้ผมแกะแล้วนะครับ ผมแกะข้างในแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันนะครับ เดี๋ยวมาดูหน้าเหรียญกันเลยครับ ก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนั่งเต็มองค์นะครับ ด้านข้างด้านข้างนี้จะเป็นลายกระหนกนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับส่วนตรงสังกตินี้เป็นตัวยันนะเป็นตัวเป็นตัวมินีครับสวยงดงามเลยทีเดียวนะครับ ขนาดของเหรียญนี่ค่อนข้างกระทัดรัดนะครับความสูงอยู่ที่กี่เซน ผม ไปเอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับ เหรียญนี้อยู่ขนาดประมาณ ประมาณสามเซนประมาณสามจุดสองนะครับประมาณสามจุดสองเซนนะครับขนาดของเหรียญนี้กำลังดีนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี้จะเป็นตรงกลางนี้จะเป็นพัดยกนะครับส่วนข้างล่างนี้จะเป็นยันนะครับเป็นยันตัวพุทซ้อนนะครับโค้ดเหรียญนี้จะเป็นเหรียญนี้จะเป็นสองสามนะครับถัดมาด้านขวานี่จะเป็นตัวยันนะนึงแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับแต่ถ้าให้เดานี่เป็นเนื้ออัปก้านะครับ ไม่มีชี้เป้านะครับว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ยไม่มีตอกเป็นออ่างหรือเป็นอะไรที่บ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นเนื้ออันปาก้านะครับ แต่สันนิษฐานว่าต้องเป็นเนื้ออันปาก้าแน่นอนครับ ดูผิวดูลักษณะความเงาออกเงินเงินแบบนี้เนี่ยครับเนื้ออันปาก้าแน่นอนครับ แต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเงินนี่เนื้อของเหรียญนี่จะออกขาวๆนะครับ เดี๋ยวมาดู เหรียญต่อมากันเลยนะครับ เหรียญถัดไปนี่เหรียญนี้ผมก็แกะแล้วนะครับห้าลุ้นผมแกะไปสองนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเนื้อหาข้างในเนี่ยครับอืมเหรียญนี้เป็นเนื้ออะไร เนี่ยเนื้ออะไร ี๋ยวมาดูด้านหน้าของเหรียญกันก่อนนะครับ ก็จะเหมือนกันนะครับ เป็นเหรียญเสมาเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นประชลุเป็นหลวงพ่อพัดนั่งเต็มองค์นะครับขัสมาธินครับมีตัวยันตัวมินะครับอยู่ที่สังกตินะมาดูด้านหลังกันเลยนะครับ ด้านหลังนี้ก็จะเหมือนกันนะครับ เป็นพัดยศนะครับ แล้วก็จะเป็นยันพุซ้อนนะครับเลขสวยด้วยนะครับเหรียญนนี้เป็นสองสองเนี่ยตรงนี้เป็นยันนะนะครับยิงด้วยเลเซอร์นะครับ โค้ดของเหรียญแล้วก็ยันนะครับยันนะยิงด้วยเลเซอร์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ยครับ เนื้อทองแดงกลมดำหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ทราบเนี่ยไม่มีอะไรบ่งชี้นี่ว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ยหรือเป็นเนื้อนวะ หรือเป็นเนื้อชนวนก็เป็น ไป ได้เนี่ยสวยครับเดี๋ยวมาดู เหรียญถัดไปเนี่ยสำหรับเหรียญที่สามนะครับ ผมยังไม่ได้แกะนะครับ เดี๋ยวแกะซอง ลุ้นไปพร้อมๆ กันเลยนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ย เป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับผมได้มาราคาลุ้นละสองร้อยบาท ซึ่งรุ่นนี้นะครับทั้งหมดทั้ง มวล นะครับวัตถุ ประสงค์นี่เพื่อหารายได้สมทบทุน นะครับ สร้างเมรุวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าเหรียญนี้เป็นเนื้ออะไรนะครับลุ้นไปพร้อมๆกัน ออกมาสีอ๋อลงยาด้วยนะครับ สวยงามเลยทีเดียวนะครับดูแล้วนี่น่าจะเป็นเนื้อทองทิพเนี่ยเนื้อทองทิพไม่ก็เนื้อทองระฆังเนี่ยผมไม่มีใบรายการนะครับว่ารายการลุ้นนี่มีเนื้ออะไรกันบ้างนะเดี๋ยวมาดู ด้านหน้าของเหรียญก่อนๆเนี่ยเป็นด้านบนนี้ลงยาเขียวนี่ภายในนี่ลงยาเป็นสีเขียวมรกตเนี่ยขอบแดงลงยาแดงแล้วก็ลงยาสีเหลืองตรงสังกติ ด้านหลังนี้ไม่มีลงยา โค้ดสี่ศูนย์เนี่ยสามเหรียญที่ผมแกะมานี่เป็นเลขสองหลักหมดเลยนะครับ ทั้งสามเหรียญเนี่ยเป็นตัวหน้าเหมือนกันนะครับ ดูการแกะพิมพ์แกะบล็อกนะครับ เส้นกระแสนะครับเป็นเส้นนะสวยงดงามเลยทีเดียวนะครับพระรุ่นเลื่อนยศเหนือดวงเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8รายการด้วยกันนะครับที่จัดสร้างเนี่ยจำนวนการจัดสร้างนี่ก็ไม่เยอะนะครับสิทธิ์ลูกหาของหลวงพ่อพัดก็ไม่ควรพลาดนะครับ ราคาก็ไม่ได้ สูงมากนักนะครับก็สามารถ ก็สามารถจับต้องกันได้นะครับ ในราคานี้นะเดี๋ยวมาดูเหรียญที่สี่เนี่ย มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่า มีเนื้ออะไรกันบ้างนะครับ ข้างในเนี่ยจะได้เนื้อเงินหรือเปล่านะครับลุ้นไปพร้อม ๆกันเนี่ยพอดีผมไม่มีใบรายการจองเนี่ย ก็เลยไม่ทราบเนื้อนะครับ ว่าในรายการลุ้นเนื้อเนี่ย มีทั้งหมดกี่รายการด้วยกันมีเนื้ออะไรบ้างนะต้องขออภัยด้วยนะครับ ผมก็ได้มาอยู่หลายวันแล้วนะครับ เหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็ไม่มีเวลาเอามารีวิวนำเสนอนะครับ ก็พอดีวันนี้ว่างนะครับ ก็เอามารีวิวนำเสนอให้กับเพื่อน ๆนะครับ ที่ชื่นชอบนะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพัด นะบุญยากาหมูวัดไว้ด้วนนะมารุ้นเนื้อไปพร้อมๆกันนะครับ เป็นสี วิบวับเลยทีเดียวนะครับโทรศัพท์เข้านะครับเลขสิบสองนะครับ วยเลยทีเดียวนะไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นไม่ทราบเป็นเนื้ออะไรเนี่ย เลขสิบสองนี่เป็นเลขวันเกิดของหลวงพ่อพัดด้วยเนี่ยเดี๋ยวมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับ รุ่นนี้ผมก็จองมานานมากแล้วเหมือนกันเนี่ย จองมาตั้งแต่ปีก่อนปีสองห้าหกสี่ประมาณวันที่ประมาณเดือนกรกฎาคมเหรียญพวกนี้ที่ผมจองมาเนี่ยเดี๋ยวมาดูยังไม่ทันแกะเลยนะครับเห็นแล้วเป็น ทองทองข้างในเนอยทองทิพย์หรือเปล่าเนี่ยอืมเป็นเนื้อทองทิพย์ ลายธงชาตินะครับลงยาลายธงชาติ เดี๋ยวมาดูใบหน้านะครับ ข้างบนลงยาแดงขอบสีน้ำเงินเนี่ยลงยาสังกติเนี่ยผมขออนุญาตไม่แกะซีนออกนะทั้งห้าเหรียญเลย รักษาเนื้อพระเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมาดูโอ้ลื ผมก็นึกว่าเลขตัวเดียวเนี่ยเลขสิบสามเนี่ยคุณนะเหมือนกันเนี่ยสวยสีเหลืองดุดดังทองคำเลยทีเดียวเนี่ยสวยนะครับนี่จะเป็นลักษณะของขอบตัดเนี่ยก็จะตัดประมาณนี้เนี่ยเป็นขนแมวเนี่ยเส้นขนแมว ด้านข้างเนี่ยรอยตัดเนี่ย มีราคาทุกเหรียญนนะครับ ท่านไหนเนี่ยสนใจก็ทักทายผมเข้ามาได้นะครับ ท้ายคลิปผมจะมี ID ไลน์และเบอร์โทรติดต่อไว้นะครับท้ายคลิปนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสะสมนะครับ สร้างจำนวนจำกัดนะครับ สร้างจำนวนน้อยด้วยนะครับสร้างไม่มากเลยนะครับ รุ่นนี้นอย่างถ้าเป็นรายการที่สองเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเงินนะหน้ากากทองคำนะ สร้างอยู่แค่ 99 เหรียญเท่านั้นเอง แต่ถ้าเป็นเนื้อเงินลายธงชาตินะครับ หรือเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับ สร้างเพียง 199 เหรียญเท่านั้นเองนะก็จะมีชุดของขวัญนนะครับ จิวเวลรี่เลื่อนยศนะครับ599 ชุดเนี่ย ก็ฝากกดติดตามนะครับ สองพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปหน้าจะมีพระเกจิท่านไหนนะครับ พระรุ่นใดที่ผมจะเอามารีวิวนำเสนอนะครับ ในโอกาสต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ